สวัสดีค่ะ พี่เมย์แนะนำหมวกใบนี้นะคะ หมวกใบนี้ถักจากไหมพรมสองเส้นคู่นะคะ แล้วก็ใบนี้ถ้าถักจะได้เรียนรู้วิธีการสลับไหมสลับสีนะคะ โดยการโยงไหมด้านในนะคะ งานจะถักจากข้างบนลงมานะคะ ลงมาถึงข้างล่าง ความสูงของหมวกตรงนี้แปดนิ้วนะคะ แล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลาง ตอนที่งานขยายเต็มที่แล้วนะคะ เส้นผ่าศูนย์กลางได้เจ็ดนิ้วครึ่งนะคะ แล้วก็แต่งปอมๆตรงนี้ ถ้าจะถักเป็นของเด็ก พี่มีแนะนำนะคะ ข้างในในคลิปลองดูนะคะ ใบนี้นุ่มยืดหยุ่นใส่สบายๆมือใหม่ถักได้ค่ะ เป็นถ้าดูลายนะคะ ลายจะเป็นลาย V กับลาย A ลาย V คือแบบนี้ ลาย V คือการถักพอหนึ่งคอขั้นด้วยโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอ ลาย A คือตัวนี้นะคะเนี่ยอันนี้คือตัว A นะคะ V กับ A V กับ A สลับกันไปนะคะ ได้งานออกมาลายสวยค่ะ สีตามชอบนะคะ ดูอุปกรณ์แล้วลงมือถักได้เลยค่ะ ใบนี้น่ารักค่ะ แนะนำอุปกรณ์สำหรับถักหมวกใบนี้นะคะ หมวกใบนี้พี่ใช้ไหมพรมสี่พายนะคะ ยี่ห้ออีเกิลนะคะ เป็นไหมเส้นเล็ก เส้นขนาดสี่พาย ใช้สองสีนะคะ ไหมอีเกิลไหมตานกนะคะ สีฟ้าพี่ใช้รหัสแปดศูนย์หนึ่งนะคะ สีโอรสพี่ใช้รหัสสองหนึ่งศูนย์สีเราเลือกตามชอบนะคะ เวลาถักเราจะถักสองเส้นคู่ เราก็สาวไหมรอนะคะ ถักสองสีสลับกันค่ะ ตัวเข็มโคเชนะคะสำหรับการถักอีเกิลสองเส้นคู่นะคะ พี่จะใช้เข็ม5.0 mm นะคะ หรือเรียกง่าย ๆ ว่า เข็มขนาดหัว5มิลนะคะ หัวมันจะใหญ่กว่าเข็มทองสองหัวนะคะ ตัวนี้เวลาเราถักเราจะถักได้ เกี่ยวไหมได้ไม่หลุดนะคะ งานเนียนเสมอกันแล้วก็ถักได้ง่ายค่ะ เข็มสอดนะคะ แล้วก็กันไกค่ะ อุปกรณ์เรามีเท่านี้นะคะ เรามาเริ่มลงมือถักกันเลยค่ะ เราจะเริ่มโดยการที่ถักสีโอรสก่อนนะคะ ถักสองเส้นคู่นะคะ เป็นไหมพรมสี่พายนะคะ แล้วก็เข็มที่ใช้ห้าจุดศูนย์มิลค่ะ เริ่มนะคะ เราจะคล้องไหมเป็นวงกลม เราจะถักในนี้นะคะ ทั้งหมดสิบห้าหลักนะคะ ลายที่จะใช้ถักเป็นลาย F นะคะ หรือพอหนึ่งคอ หลักที่หนึ่งนะคะ เราขึ้นด้วยโซ่สามนี่นะคะ หลักต่อไปนะคะ พันหัวเข็มลงไปในช่อง ขึ้นมามีสามนี่นะคะ รวบสอง รวบสองแบบนี้เรียกพอหนึ่งคอนะคะ ตอนนี้เราได้สองหลักแล้วนะคะ โซ่นับเป็นหลักที่หนึ่ง พอหนึ่งคอเป็นหลักที่สอง ต่อไปหลักที่สามค่ะ หลักที่สี่พันหัวเข็มลงไปขึ้นมามีสามรวบสองรวบสองสี่แล้วนะคะ ห้า หก หลักที่แปดแล้วค่ะ เก้า สิบ บเอ็ดสิบสอง สิบสี่ หลักสุดท้าย หลักที่สิบห้าพันหัวเข็มลงไปนี้นะคะ เราค้างไว้ก่อน แล้วรูดค่ะ พอรูดเสร็จแล้ว งัดห่วงขึ้นมา รวบสอง รวบสองนะคะ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีไหมนะคะ เราจะเปลี่ยนสีไหมโดยที่แทงไปตรงที่โซ่ที่สาม แบบนี้นะคะ แทงไปตรงโซ่สามเสร็จแล้ว เอาไหม สีฟ้านะคะ วางหลังงาน ดึงไหมสีฟ้าโผล่ออกมาค่ะ นี่นะคะ แถวที่สองแถวที่สองเราจะขยายหลักนะคะ โดยที่จากสิบห้าเราจะถักเป็นสามสิบ เงื่อนไขก็คือในทุกช่องโซ่ นี่นะคะ ช่องโซ่ก็คือช่องที่อยู่ใต้โซ่ เราจะถัก พอหนึ่งคอหรือ F สองครั้งลงไปนะคะ เริ่มนะ โซ่สาม หลักที่หนึ่งนะคะ ให้เราแทงลงไปที่เดิมตรงนี้ นี่นะคะ แทงลงไปที่เดิมที่ที่เรารวบเมื่อกี้ งัดขึ้นมาค่ะ คู่ที่หนึ่งหน้าตาจะเป็นแบบนี้ นะ นี่นะคะ คู่ที่สองนะคะ พันหัวเข็มค่ะ ลงไปทุกช่องโซ่ ถักพอหนึ่งคอสองครั้ง นะคะ ทุกช่องโซ่นะคะ พอหนึ่งคอสองครั้ง พันหัวเข็มลงไป นี่นะคะ ค้างไว้แค่นี้ก่อน เราจะวนกลับมาเก็บงานตรงนี้ ตรงที่เราเริ่มต้น ไหมจะได้ไม่เกะกะมือเรา เราก็ไปเก็บตัวเศษนะคะ เอาเข็มสอดช่วย ดึงตรงกลางให้ชิดนะคะ ตรงนี้ เก็บซ่อนเศษไหมไปก่อน นี่นะคะ ดึงให้ชิดเลย ดึงย้อนนะคะเพื่อซ่อนปลายไหม ดึงให้ชิดให้แน่นนะคะ แล้วก็ตัด เส้นนี้เหมือนกันค่ะ เส้นสีฟ้าที่เราเริ่ม เก็บเศษเลย เวลาเราเก็บเศษตัวที่เป็นสีฟ้าตรงนี้ นี่นะเราก็ซ่อนไปตรงสีฟ้า อันนี้ด้านในงานนะคะ เวลามันมีเศษไหมให้เราเก็บแบบนี้นะ ตอนนี้เราก็ถักพอหนึ่งคอลงไปทุกช่องโซ่นะคะ จนงานวนมาทางนี้ค่ะ หลังจากที่เราถักวนวงกลมนะคะ เราจะได้งานออกมาหน้าตาแบบนี้ เราจะปิดงานนะคะ ตอนนี้เราได้ทั้งหมดสามสิบหลักนะคะ ปิดงานนะคะ เราแทงไปตรงโซ่ที่สามค่ะแทงแบบนี้นะแล้วเราปล่อยสีฟ้าค่ะ เอาสีโอรสขึ้นมาไว้ในมือ พอสีโอรสเข้าไว้ในมือนะคะ ดึงผ่านนี่นะคะ พอดึงผ่านเสร็จแล้วนะคะ เบี่ยงสีฟ้ามาทางนี้เดี๋ยวเราจะล็อกไหมนี่นะคะ แล้วเราเอาตัวหัวเข็มนะคะ ลงไปในช่อง ดึงผ่านค่ะ มันจะล็อกไหมสีฟ้าไว้ข้างหลังนะคะ ตรงนี้เราจะเริ่มด้วยโซ่สี่พอโซ่สี่เสร็จแล้วนะคะ พันหัวเข็ม ลงไปในช่อง ถักพอหนึ่งข้อค่ะ ตัวที่หนึ่งขั้นด้วยโซ่หนึ่งถักพอหนึ่งข้อ งานจะเป็นแบบนี้นะคะ ทีนี้ ให้เราดูตรงช่องที่เป็นตัว V ค่ะ เนี่ย ตรงที่เป็นตัว V ตรงนี้นะ ที่เป็นตัว V นี้นะคะ ข้ามช่องมานะคะ ตรงนี้เราจะถักพอหนึ่งคอ โซ่หนึ่ง ลงไปนะคะ แล้วก็พอหนึ่งคอ โซ่หนึ่ง แล้วก็พอหนึ่งคออีกครั้งหนึ่งลงไป ตรง V ค่ะ เป็นการขยายหลัก แพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้นะคะ พอหนึ่งคอโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอ โซ่หนึ่งลงไปที่ V ตรงที่ไม่มี V ไม่ต้องถักนะคะตรงนี้เราก็ต้องลงกลางนี้ค่ะ กลาง V เห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นพอหนึ่งคอโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอพอหนึ่งคอโซ่หนึ่ง แล้วก็พอหนึ่งคอ นี่นะคะ แล้วก็พันหัวเข็ม หลักนี้ไม่ลงนะคะ มาลงตรงวีนะคะเราจะถักลงไปทุกตรงที่มีวี นี่นะคะ ตรงนี้นะ นี่ค่ะที่มีตัววี ค่ะ ทุกช่องวนมาถึงตรงนี้เลยนะคะ ลงตรงกลางตัววี หลักมันจะขยาย หลังจากที่เราถักแถวที่สามนะคะ หน้าตาของงานออกมาจะเป็นแบบนี้ ต่อไปเราจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะคะ จบงาน นะ เราก็แทงด้านหลังค่ะ แทงด้านหลังโซ่ นี่นะคะ ดึงเอาสีฟ้าออกมา พอดึงสีฟ้าออกมาเสร็จแล้วนะคะ ลงมาตรงนี้ แล้วเราล็อกไหม นะคะล็อกอย่างนี้เพื่อเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะคะ แถวนี้นะคะ เราจะเริ่มด้วยโซ่สี่ พอโซ่สี่เสร็จแล้วนะเราถักพอหนึ่งข้อแบบนี้นะแต่ยังไม่รวบนะคะ พอหนึ่งข้อหนึ่งครั้งหมุนพันหัวเข็มนะคะแล้วลงช่องถัดไป ขึ้นมา รวบสองเรารวบ งานออกมาจะเป็นเอคว่ำแบบนี้นะคะ ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง แล้วถักพอหนึ่งคอลงไป งานออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะ ตรงนี้จะรวบคู่กัน อ่ะ ทีนี้ ตรงนี้นะคะ ตรงที่เป็นอันที่ อันที่อยู่ริมเนี่ยค่ะ มันจะมารวบคู่กับฝั่งทางนี้ นี่นะคะ เรารวบไปสองละ พันหัวเข็มค่ะ ลงมา ขึ้นมามีสี่ รวบสองมีสามรวบค่ะ โซ่หนึ่งนี่นะ พันหัวเข็ม ขึ้นมามีสาม รวบสองก่อนนะคะ รวบสอง พันหัวเข็ม ลงไปช่องถัดไปค่ะ ขึ้นมา ขึ้นมามีสี่ รวบสอง แล้วค่อยรวบ งานออกมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะ ขั้นตรงนี้ด้วยโซ่หนึ่ง พันหัวเข็ม ลงไปในช่องเดิม ขึ้นมามีสามนะคะ รวบสอง พันหัวเข็ม ข้ามมาช่องนี้ค่ะ ข้ามมา ขึ้นมาจะมีสี่ รวบสอง แล้วค่อยรวบสามโซ่หนึ่งพันหัวเข็ม ลงไปนะคะ ขึ้นมามีสามในช่องเดิมนะ รวบสอง พันหัวเข็ม ข้ามช่องค่ะ ขึ้นมาจะมีสี่ รวบสองแล้วจะเหลืออยู่ในนี้สาม แล้วรวบ มันจะถักไม่เหมือนแถวที่สามนะคะ เพราะตรงนี้มันจะเป็นเอคว่ำขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะ พันหัวเข็ม ลงไปในช่องเดิม ขึ้นมามีสามค่ะ รวบสองก่อนรวบสองแล้วค้างไว้อย่างนี้ก่อนนะคะ แล้วพันหัวเข็ม ลงมาช่องถัดไปค่ะ ขึ้นมา มีสี่นะคะ รวบสองแล้วค่อยรวบสาม ค่อยๆ ทำตามนะคะ ตั้งแต่แถวที่สี่เป็นต้นไปเราจะถักลายแบบนี้ทั้งหมดนะคะ โซ่หนึ่งค่ะ มันจะเป็นมันจะเป็นวีหงายแล้วก็เอคว่ำนะคะ พันหัวเข็มค่ะ ลงมาตรงนี้ ขึ้นมามีสามนะคะ รวบสอง พันหัวเข็มค่ะ ช่องนี้ ขึ้นมามีสี่ รวบสอง รวบ ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง ให้ดูอีกรอบ พันหัวเข็มค่ะ ลงช่องเดิม ขึ้นมาเหมือนถักพอหนึ่งคอแต่รวบไปก่อนแค่สอง แล้วพันหัวเข็ม ลงช่องถัดไปที่เป็นวี รวบสอง แล้วค่อยรวบสาม แล้วงานออกมาจะเป็น A นะคะ พันหัวเข็ม อันนี้เป็น V นะ V แต่รวบแค่สองค้างไว้ก่อน ต่อไปถัก A นะคะ พันหัวเข็มลงมาตรงนี้ ขึ้นมามีสี่ รวบสอง แล้วรวบพร้อมกัน จะกลายเป็น A อันนี้เป็น V อันนี้เป็น A ถักสลับไปแบบนี้นะคะ จนงานมาจบฝั่งนี้ค่ะ ดูดีๆ งานจะไม่เหมือนแถวที่สามนะคะ งานแถวที่สี่จะเนียนกว่า หลังจากที่เราถักงานมาถึงแถวที่สี่นะคะ แถวที่สี่จะเป็นการถัก V แล้วก็ A นะคะ ตอนที่เราจะปิดงาน ตรงนี้นะคะ ตรงคู่สุดท้ายเนี่ยค่ะ หลังจากที่เราถัก หลังจากที่เราถักพอหนึ่งคอตรงนี้นะคะ โซ่หนึ่งแล้วนะคะ ตรงนี้ขึ้นมาสาม รวบสอง เราอย่าเพิ่งรวบนะคะ เราเอาตัวหัวเข็มเนี่ยค่ะ แทงด้านหลัง แทงด้านหลังโซ่ แล้วเราค่อยรวบ นี่นะ ปล่อยสีฟ้านะคะ เอาสีโอรสรวบค่ะ แล้วงานมันจะต่อกันแบบนี้ แล้วเราก็ล็อกตรงนี้นะคะ ล็อกโดยการเหมือนกับเลื่อนเลื่อนห่วงอะค่ะล้อหออะค่ะนี่ค่ะเลื่อนห่วงมาพอเลื่อนห่วงเสร็จแล้ว ตรงนี้เราจะขึ้นด้วยโซ่สี่ แถวที่ห้าจะเป็นแถวสุดท้ายนะคะ ที่เรามีการเพิ่มหลัก เราจะถักห้าครั้ง แล้วเพิ่มครั้งหนึ่งนะคะ ถักเหมือนแถวที่ แถวที่ห้าถักเหมือนแถวที่สี่นะคะ แบบนี้นะเราข้ามค่ะ แล้วค่อยรวบเอ เอเสร็จแล้วขั้นด้วยโซ่หนึ่งพันหัวเข็มลงไปนะคะ รวบสอง อันนี้เป็นวีนะคะแล้วข้ามช่องค่ะ ข้ามช่องขึ้นมาสี่ รวบ รวบเอค่ะ แบบนี้สองครั้งแล้วนะคะ ต่อไปขั้นที่สามค่ะ รวบสองพันหัวเข็มข้ามช่องค่ะ รวบสอง รวบ ั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะ ข้างบน พันหัวเข็มค่ะ ขึ้นมามีสามรวบสอง พันหัวเข็มข้ามหลักมาตรงนี้ ขึ้นมามีสี่ รวบสองแล้วค่อยรวบสาม นับนะคะ หนึ่งสอง สาม สี่ หลักนี้นะคะ ที่เราจะเพิ่ม เราถักอันที่ห้าก่อน นี่นะ เวลาเพิ่มเพิ่มที่หลักเดิมเนี่ยค่ะ เพิ่มที่หลักเดิม เนี่ยค่ะเวลาเพิ่มมันจะเพิ่ม a อยู่ตรงกลาง แล้วก็ v แบบนี้นะคะทีนี้เราก็ถักไปอีกห้าตัว ทุกห้าตัวแล้วเราเพิ่มนะคะ ะเพิ่มให้ดูอีกรอบหนึ่งขั้นด้วยโซ่หนึ่ง ข้ามมานะคะ ข้างบนอย่าลืมขั้นโซ่หนึ่งนะคะ ขั้นโซ่หนึ่งแล้วลงไปเหมือนจะถักพอหนึ่งคอ แต่รวบแค่สองแล้ว ข้ามมาอีกหลักหนึ่งเพื่อถักเอ ถักเอขึ้นมาก็มีสี่ รวบสองแล้ว รวบพร้อมกันแบบนี้ค่ะ งานมันจะถักต่อกันไปเลยนะคะ ทีนี้เรานับช่องค่ะ หนึ่ง สอง สาม สี่ อันนี้นะคะ หลักนี้ที่จะเพิ่ม ก่อนที่จะเพิ่มเราถักเหมือนเดิมก่อน นี่นะคะ ขาที่หนึ่ง โซ่หนึ่งนะคะ แล้วลงไปค่ะพอลงไป รวบสองเราถักเหมือนเราถักเอแต่เราไม่ข้ามช่อง เนี่ยค่ะ ลงไปที่เดิมนี่แหละ ขึ้นมามีสี่รวบสองแล้วก็รวบมันจะเป็นเออยู่ที่เดิม โซ่หนึ่งลงไปอีกครั้งหนึ่งที่เดิมเนี่ยค่ะ อันนี้เป็นวีนะคะ เราค่อยข้ามช่อง เป็นเอเนี่ยค่ะ เวลาเราเพิ่มเพิ่มแบบนี้นะคะ มันจะเป็น V สองตัว A ขั้นอยู่ตรงกลาง ทุกห้าหลักนะคะ ทุกห้าหลักเราจะเพิ่ม หนึ่งสองสาม สี่ ห้า เวลาเพิ่มอยู่ในช่องเดียวกัน เราจะปิดงานแถวที่ห้านะคะ หลังจากที่เราถักทุกๆห้าหลัก ห้าคู่นะคะ แล้วเราเพิ่ม ตรงนี้เราถักวนมาจนถึงการเพิ่มครั้งสุดท้ายตรงนี้ นะ คู่นี้นะคะ ตรงนี้เรารวบ A พอ A เสร็จนะคะ โซ่หนึ่งพันหัวเข็มลงไป ขึ้นมามีสาม รวบสองพันอีกรอบหนึ่งลงไป ขึ้นมามีสี่ รวบสองแล้วก็รวบออยู่ในหลักเดียวกันค่ะ โซ่นะคะ เราจะปิดงานนะคะ เวลาเราปิดงานเราปิดแบบนี้นะ รวบสอง พอรวบสองเสร็จแล้วเปลี่ยนสีไหมนะคะ นับขึ้นไปโซ่ที่สาม แล้วแทงด้านหลังค่ะ นี่นะ แทงด้านหลัง เราปล่อยไหมสีนี้ค่ะ เอาสีฟ้าขึ้นมา พอเอาไหมสีฟ้าขึ้นมาเสร็จแล้วดึงผ่าน ดึงสีฟ้าผ่านสีโอรสออกมา นี่นะคะ แล้วเราก็เลื่อน เลื่อนห่วงมา ล็อกค่ะ พอล็อกเสร็จแล้ว ตั้งแต่แถวที่หกเป็นต้นไป นี่นะคะ เราจะไม่มีการเพิ่มหลักนะคะ เราจะถักวนวงกลม แล้วหมวกเราจะเริ่มงอลงนะคะ ตอนนี้ แถวที่ห้านะคะ ทุกๆห้าคู่ที่เพิ่มหนึ่งครั้ง นับจำนวนคู่ นี่นะคะ นับจำนวนคู่แบบนี้นะคู่หนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่นี่นะคะ พี่จะได้ทั้งหมดสามสิบหกคู่นะคะ ถ้าจำนวนหลักจะได้ทั้งหมดเจ็ดสิบสองหลัก ต่อไปนะคะเราจะถักโดยที่ไม่ต้องเพิ่ม เริ่มนะคะตรงนี้เป็นโซ่สี่ เราก็ถักพอหนึ่งคอลงไปค่ะ รวบสองแล้วเราก็ข้าม ข้ามมาลงตรงช่องวีนะคะรวบสองแล้วรวบสามเป็นเอค่ะ โซ่หนึ่งนะคะ พันหัวเข็มลงไปช่องเดียวกัน ขึ้นมามีสาม รวบสองแบบนี้จะเป็นวี พันหัวเข็มอีกครั้งหนึ่งข้ามช่องมา ขึ้นมามีสี่ รวบสอง รวบอีกครั้งจะเป็นเอค่ะ จะถักวีกับเอสลับกันแบบนี้นะคะ พันหัวเข็ม ลงไป ขึ้นมามีสาม รวบสองเป็นวี พันหัวเข็ม ลงไปช่องใหม่ ขึ้นมามีสี่ รวบสอง รวบจะกลายเป็น A ข้างบนอย่าลืมขั้นโซ่หนึ่งนะคะ ข้างล่างไม่ต้อง ถัก VA VA วนไปเรื่อย ๆ นะคะ ตรงนี้ที่เราเพิ่มนะคะเราก็ถักเหมือนกับหลักเราปกติ V ก่อน พันหัวเข็ม ลงช่องถัดไป ขึ้นมามีสี่ รวบสอง รวบอีกรอบ นี่นะคะ หมวกมันจะกางออกมาสุดแค่แถวนี้แล้วมันก็จะเริ่มงอลงค่ะ เดี๋ยวจะปิดงานให้ดู เราจะปิดงานให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ เป็นการปิดงานแถวที่หก การปิดงานและการเริ่มงานจะเหมือนกันทุกแถวนะคะ ตั้งแต่ต่อไปนี้นะ อ่าทีนี้จะปิดงานตรงนี้ เราก็ถักวนมาจนจนถึงคู่สุดท้ายนะคะ คู่สุดท้ายตรงนี้ก็โซ่ พันหัวเข็มลงไปขึ้นมามีสาม รวบสองนะคะ ปิดงานทำแบบนี้ทุกแถวนะคะ แล้วก็ตรงนี้นับขึ้นไปโซ่ที่สามเกี่ยวด้านหลังงานนะคะ เกี่ยวแบบนี้ ปล่อยสีฟ้า เอาสีโอรสขึ้นมา แต่ละแถวก็จะสลับไปแบบนี้ตลอดนะคะ พอเอาสีโอรสขึ้นมานะคะ ดึงสีโอรสผ่านค่ะ ผ่านเสร็จแล้วก็จับสีฟ้าตรงนี้ ดึงล็อกไหมนิดนึงพอล็อกเสร็จแล้วนะคะ ก็ ตรงที่เราจะเริ่มต้นใหม่คือหลักนี้ เกี่ยวแล้วก็ดึงผ่าน ตรงนี้จะขึ้นด้วยโซ่สี่ โซ่สี่แล้วก็ถักต่อไปเลยนะคะ ตรงนี้ก็ถักวีก่อน ถักวีเสร็จแล้วก็ข้ามช่อง ขึ้นมาสี่ รวบสอง รวบสามแบบนี้เป็น A นะคะขั้นด้วยโซ่หนึ่งแบบนี้ถัก V นะคะ V ขึ้นมามีสามรวบสองนะคะ A ข้ามหลักมาขึ้นมามีสี่ รวบสอง รวบสาม แล้วก็โซ่ นะคะ งานก็จะวนไปแบบนี้ ทีนี้จะให้ดูข้างในงานนียค่ะ ที่เราสาวไหม เราไม่ต้องเก็บเศษแล้วนะคะ เพราะว่าเศษเราเก็บตั้งแต่ข้างล่าง เราก็ไม่ต้องต่อไหมทีละแถว เราใช้วิธีสาวขึ้นไป แล้วตรงนี้มันจะซ่อนอยู่ ซ่อนอยู่ข้างใน นี่นะ มองไม่เห็นนะคะ เราจะไปเก็บทีเดียวตอนที่งานเสร็จนะคะ ทีนี้หมวกใบนี้พี่ถักเป็นขนาดของผู้ใหญ่ใส่ นะคะ ตอนนี้หมวกมันเริ่มงอลงละถ้าวัดเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะได้เจ็ดนิ้วครึ่งนะคะ เจ็ดนิ้วครึ่งเป็นขนาดของผู้ใหญ่ ถ้าเราจะถักขนาดของเด็ก คุณก็ถักแค่แถวที่สี่นะคะ หนึ่งสองสามสี่แถวที่สี่ มันจะได้ทั้งหมดหกสิบหลัก ได้สามสิบคู่นะคะ ตรงสีฟ้าเนี่ยค่ะเส้นผ่าศูนย์กลาง มันจะได้หกนิ้วของเด็กนะคะ ตรงสีฟ้าแถวที่สี่ คุณก็ถักวนวงกลมได้เลย ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องเพิ่มที่แถวที่ห้าก็จะได้เป็นหมวกเด็กนะคะ แต่อันนี้พี่ถักเป็นหมวกผู้ใหญ่พี่เพิ่มแถวที่ห้าเข้าไปอีก อีกหกคู่ บนรอบพี่ถักทั้งหมดสามสิบหกคู่นะคะสามสิบหกคู่เจ็ดสิบสองหลักค่ะ ได้หมวกผู้ใหญ่ เราถักสลับสีจนได้ความยาวตามต้องการ เดี๋ยวมาดูวิธีทำขอบนะคะหลังจากที่เราถักมานะคะ จนได้ความสูง ของหมวกตามต้องการนะคะ ถ้านับจำนวนแถวของพี่พี่ถักทั้งหมดสิบสามแถวนะคะ ถ้าวัดความสูงนะคะ จะได้ทั้งหมดแปดนิ้วนะคะ เราจะปิดงานตรงนี้ แล้วก็จะเก็บขอบด้วยสีฟ้านะคะ ปิดงานเหมือนเดิมนะคะ แทงลงไปตรงโซ่สามค่ะ แล้วดึงสีฟ้าออกมา พอดึงสีฟ้าออกมานะคะ ล็อกเหมือนเดิมค่ะ ล็อกแบบนี้นะ รอบแรกนะคะ เราจะถัก พอหนึ่งคอหรือถักเอฟนะคะบนรอบงานเราขึ้นด้วยโซ่สามค่ะ โซ่สาม ถักลงไปทุกช่องนะคะ นี่นะคะ ถักลงไปทุกช่องเพื่อเป็นฐานที่จะทำขอบนะคะ ตรงนี้ที่รวบเราก็ลง นี่นะคะแล้วก็มาลงตรงกลาง ถักพอหนึ่งคอธรรมดานะคะพันหัวเข็มแทงลงไป พันหัวเข็มนะคะ ลงไป ดึงขึ้นมา มีสามรวบสอง รวบสองอย่างนี้นะคะ ถักพอหนึ่งคอค่ะ ถักวนรอบงานนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะมาถักขอบค่ะ ปิดงานแถวที่สองของขอบนะคะ หลังจากที่เราถักพอหนึ่งคอหรือเอฟนะคะ ถักวนมา จนมาถึงตรงหลักนี้นะคะ แถวที่สองเราจะเริ่มถักงานขอบโดยที่ถักเป็นทีเกี่ยวหน้ากับทีเกี่ยวหลัง ตรงนี้ปิดงานนะคะ แทงแล้วดึงผ่าน พอดึงผ่านเสร็จขึ้นด้วยโซ่สองนะคะ แล้วเราจะถักทีเกี่ยวหน้าที่พันหัวเข็มนะคะ เกี่ยวแบบนี้ค่ะ ขึ้นมาสามแล้วรวบพร้อมกันค่ะแบบนี้เรียกทีนะคะ พันหัวเข็มค่ะ เกี่ยวหลัง ขึ้นด้านหลังงานนะคะ รวบ พันหัวเข็ม เกี่ยวหน้างานขึ้นมามีสาม แล้วรวบ พันหัวเข็ม เกี่ยวหลังงาน น้นหัวเข็มเกี่ยวด้านหน้า เกี่ยวด้านหน้าคือไหมออกมาด้านหน้านะคะ เกี่ยวด้านหลัง อย่างนี้ไหมมันจะไปโผล่ด้านหลัง ดึงขึ้นมาแล้วรวบ ถักวนไปนะคะ แล้วเดี๋ยวจะปิดงานแถวที่สองค่ะ กี่ยวหน้าเกี่ยวหลังสลับกันค่ะ ปิดงานขอบแถวที่สองนะคะหลังจากที่เราถักวนมานะคะ เป็นเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังนะคะ ตรงนี้เราจะจบเกี่ยวหน้า นี่นะคะแล้วเราก็ถักต่อค่ะ ถักต่อตรงนี้ก็เป็นหน้าหลังหน้าหลังสลับกันไปนะคะ ความสูงแล้วแต่ชอบนะคะ ของพี่จะถักแค่อีกแถวเดียวนะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีปิดงานนะคะ ตอนนี้เราก็ถักไปตรงไหนเป็นหน้าเราก็ถักหน้า ตรงไหนเป็นหลังเราก็ถักหลังนะคะ เดี๋ยวมาดูวิธีปิดงานค่ะยิบปิดงานนะคะ เราจะถักแค่สามแถว ทีนี้ตรงนี้มันเป็นเกี่ยวหน้าเวลาเราปิดงานเราปิดแบบนี้ แทงอย่างนี้นะ ดึงผ่านเนี่ยค่ะ พอดึงผ่านเสร็จแล้วตัดไหมนะคะ ดึงไหมตรงนี้ออกมา แล้วเราจะเก็บซ่อนปลายไหมค่ะ เวลาเราเก็บซ่อนปลายไหมนะคะ เราจะซ่อนปลายไหมเข้าไปตรงลูกโซ่ที่เราถักอันต่อไป นี่นะ ขอบเราไม่ได้เบิ้ลขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นเราเก็บซ่อนด้านในงานค่ะ รงไหนมีเศษไหมกับไปเก็บเศษไหมให้หมดนะคะ เก็บซ่อนข้างใน ดันไปข้างหน้าแล้วย้อนค่ะเพื่อล็อกไหม เราก็จะได้หมวกสลับสี ลาย V กับลาย A นะคะ สลับกันแบบนี้ ตรงกลางใครจะติดปอมก็ได้นะคะ หมวกใบนี้ที่พี่ถักเป็นหมวกของขนาดผู้ใหญ่นะคะ ตรงนี้ที่เริ่มของพี่พี่เริ่มสิบห้านะคะ แล้วขยายเป็นสามสิบ เป็นสี่สิบห้า เป็นหกสิบแล้วตรงนี้เป็นเจ็ดสิบสองนะคะ ตรงที่อันหลังสุด ถ้าคุณจะถักเป็นหมวกของเด็กนะคะ ก็ถักถึงแค่แถวที่สี่ตรงนี้นะคะ มันจะได้หกสิบหลัก แล้วถักวนวงกลมได้เลยนะคะ ถักเป็นลาย A ลาย ลาย A ลาย V สลับกันนะคะ ความสูงก็ตามต้องการแล้วเก็บขอบนะคะ เราก็จะได้หมวกออกมา ลายไม่ยากค่ะ แต่งานออกมาสวยนะคะ ตรงนี้ก็ใครจะทำปอมๆก็ได้ เดี๋ยวพี่ติดคลิปไว้ให้นะคะ เราก็เอาปอมๆติดตรงกลางตรงนี้ นี่นะคะ ติดตามพี่เมย์ต่อได้ที่ YouTube ช่องพี่เมย์นะคะ เมชินีแฮนด์เมดค่ะ ขอบคุณค่ะ